เล่นเบ็ดบาทกับเบ็ด 2 บาทนะครับ เอาละผมก็กราบสวัสดีเพื่อน ๆ ทุกคนนะครับ วันนี้เรามาอยู่ที่เกมกิเลนในค่าย PG นะครับ งบ 100 บาทนะผมสำหรับวันนี้นะ มาขอเริ่มด้วยการซื้อฟรีเกมเลยนะเพื่อน ๆ 75 บาทครับซื้อเบ็ดหนึ่งนะฮะไปครับ let's go ก่อนอื่นเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับช่องนิดนึงนะครับ ใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะเพื่อนๆ มาดูกัน 11หมุนนะครับ ทั้งหมด ตัวคูณเพิ่มทีละ 2 นะเพื่อนๆ ก็ถือว่าปานกลางครับ สเต็ปนี้คือสเต็ปปานกลางครับ สวยงามครับวายมาแล้วฮะ โอ้โหโคตรคิวแม่งไปอยู่แถวหนึ่งเลี่ยมเลยนะครับ เออไหลไปคูณเก้าแล้วครับ เออไหลไปคูณ 11 ต่อไปครับ เออไหลต่อไป มีวายครับ คูณ 13แล้วครับ สวยงาม คูณ 15แล้วครับไหลไหมเออ สวยคูณ 17 ต่อเนื่องครับเพื่อนๆเยดเค10 มาแถว3 คูณ 19 ต่อไป โอ้โห ไม่ได้เว้ย แค่นี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะ ซื้อ 75 บาทนะครับ หมุนไปได้ 3 หมุนเท่านั้น ขาดอีก10กว่าบาทเท่านั้นครับ น่าจะคืนครับแบบนี้กำไรแล้วครับเพื่อนๆกำไรแล้วครับ เบ็ดบาทนะอย่าลืมนะทุกคนเบ็ดบาทเท่านั้นนะ ไม่ใช่เบ็ด10 20นะครับ ทุน100นะสำหรับวันนี้นะครับกำไร87แล้วครับ เพื่อนๆใครสนใจจะมาที่เดียวกับผมนะครับ หรือว่าใครอยากได้โปรลับนะครับ กดที่ลิงก์โพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะเพื่อนๆทักหาแอดมินนะครับรับโปรรับเลยทันทีนะฮะ หลังๆแม่งโคตรรั่วไอเอสเคเก็บ ฟรีมาอีกหนึ่งครับ ช่วงนี้นะครับ PG ค่อนข้างแข็งนะ แล้วก็เหนียวนะครับ อย่าเติมเข้าไปเล่นเยอะนะเพื่อนๆเล่นแบบพอประมาณพอ เล่นเบาๆครับ เล่นนานๆนะฮะ เนี่ยเป็นไงอะ ทุนน้อยๆครับ เล่นนานๆจำไว้นะสโลแกนนะฮะคูณ25 แล้วครับ แล้วก็จบไป 13บมุน169 บาทครับผม เดี๋ยวขอล้างหน้ากระดานก่อนนะครับ จะซื้อ เบ็ด2ต่อเนื่องเลยนะครับ เพื่อนๆ ไม่ต้องกดเอง หรอกเกือบเข้าเอ็ดเคไปเลยครับ เกือบเข้าครับสเก็ตเตอร์3ตัวเมื่อกี้ ผ่านหน้าไป ซื้อเลยครับ ต่อเนื่องครับ อัพมาเป็นเบ็ด2ครับ ซื้อไป250 บาท นะ ทุกคน อ้าว ได้เพิ่มอีกฟรีหนึ่งสปินครับ ตัวคูณเพิ่มทีละ2เหมือนเดิมนะ คูณ5แล้วครับ เพิ่มอีกหนึ่งสปินนะครับ หลายไป คูณ 5 ครับ คูณ 7 แล้วสิบมา สวยงามครับ หลายไปต่อครับ โอ้โหเจอดอกนี้ เอมา เยียดเครู้เรื่อง วายมาครับ ไหลไหมโอ้โห สวยคูณ13แล้วครับ อ้าว ไหลไปผักกาดมาหน่อยดิแถวสามไผักกาดแถวสามผักกาดโอ้โห ไม่ให้ว่ะ มาขนาดนี้นะครับ ซื้อ 150 กำไรแล้วนะเพื่อนๆ กำไรแล้วครับ เหลืออีกหกหมุนสุดท้ายห้าหมุนสุดท้าย ขออีกดอกหนึ่งมา มาเจมา เจมาเอมา โอ้โห แม่งไม่ให้เย็ดเค อีกสี่หมุนสุดท้ายครับ สวยงามคูณสิบเก้าแล้วยี่สิบเอ็ดเข้าไปแล้ว อื้อย่างแข็ง ได้อีกหนึ่งฟรีสปินนะครับทุกคน โอ้โห คูณยี่สิบเอ็ดได้เคสวยงามครับเคด้วย เคด้วย ไหลต่อครับสวยงามเคด้วยกับเจครับ คูณยี่สิบห้าแล้วเพื่อน ๆ โอ้โหแม่งมาดีจัดนะหลัง ๆบวกอีกหนึ่งสปินครับ มา ขอหมุน ๆ นะ โอ้โหเจ ไม่ไหลเย็ดเจสามหมุนสุดท้ายครับผม สวย โอ้โหตัวคูณอย่างเยอะนะ คูณ 29 แล้วนะทุกคน เคมาแม่งไม่ให้ไหวเย็ดเคห้าสิบเก้าบาทก้อนโตนะอีกสองหมุนสุดท้ายครับ มีวาย โอ้โหทำอะไรไม่ได้ บวกอีกหนึ่งฟรีสปิน มึงแตกดีกว่าไหมอะเก็บสปินเพื่อ เออคู่ได้ไหม เปลี่ยนคู่ไป เปลี่ยนคู่ไปเวนขาดสิบแถวสามนะครับ คูณ33จบลงแล้วครับ ได้มา 412 บาทนะผม โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มารีวิวเกมกีเลนนะครับงบ 100 บาทไว้เท่านี้พอนะครับเล่นเบ็ดบาทกับเบ็ด2 บาทนะครับได้กำไรมาประมาณ 300กว่าบาทนะทุกคน โอเคนะขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบ คลิปนะครับใครอยากตามผมมา ไปที่โพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะครับกดลิงก์ได้เลย ทักหาแอดมินนะครับรับโปรรับเลยทันทีสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะทุกคน